เเซฟอียส่าครั้งนะครับท่านผู้ชมครับเด็กนมาครับแม่คุณพี่เร็กอาทาวันเด็กพี่กระโลงชัสาวประกอบเล่นโลนะครับ นะครับมันเล่นสบายนะครับบอนนำสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับทางหน้าแม่บุญมีนี่แต่ว่าทางดีวเอ็นนั้นไม่ยอมนะครับปุกตลอดนะครับ เปิดตำราปุกตลอด ม่โดนไปเหลืองนะครับกำหับทางด้านของนั่นนั่นนะครับโอ้โหเปลี่ยนเสื้อสมรองนะครับเดี๋ยวก่อนผมจะลืมนะครับสำหรับธนรัตน์นะครับหมดแต่ก็ได้โอ้ยมิสรุดอีกแล้วครับเลยสังกัด